วัสดีทุกคนครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาแตกข้างก็าหูสแต็กห้างู่ในรอบหนึ่งนะก็ก็้กเปิดให้ดูประกาศเลยนะก็เมาล็อกก็คกของทุกคนไม่รู้อะไรนะไม่ได้เกี่ยวกับรอบของรอบเลยข้างข้าวผมครับคนนี้ข้างข้าวผมนะม่ต้องรักทุกคนเลย นเรียนก่อนเลยนะคนนี้การเอ็กก็สองเอ็นเอ็กสองการวายสองจุดหนึ่งหกครับ ตอนนี้เนาะจึ๊บ นี่ครับวายนี้นะเอ็กตัวนี้แปดสิบแปดสิบสี่จุดสามสามเก้านะครับ นี่ก็ห้าสิบแปดจุดสองห้า มีตามเนี้ยบิดผมเล่นหมื่นหกสี่พันครับ อันนี้ผมก็ปรับเป็นตองให้ผมปรับเป็นทูดูนะ ตัวตานี่ผมปรับทูนะไปแล้ว

ให้รู้เอยเดินกาหหูนี่คือตั้งคัาตัวสแต็กผมนะครับตั้งคัาเป็นกลางไม่ต่ำเองนะผมเอกบายนี่ปรับแต่งเงีเสียภาพสูงนะครับแล้วก็ประมาณนี้ นี่ครับพัดไปหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะมีไฟหนึ่งเท่านี้เท่านี้นะครับผมกราฟิกปรับแบบนี้นะ นี่ครับผมผมก็ปรับประมาณนี้เลย rusak contoh optone dia ya gitu jatuh lagi hati otra hmm apa betul nếu mà nếu Samsung nap các con mà nếu